ปันปันสล็อต เขาแนะนำม้าเนาะให้มาร้องเล่นเบิ้งเนาะค่ะ เดี๋ยวนนะจะเล่นไปฮอด สิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนเล็กก็แล้วกัน เราค่อยกลับไปสูตรเก้าของเจ้า ของเนาะค่ะ มาเก็บไว้ไปเรื่อย ๆเนาะค่ะ ไม่บานนี่เขาบ่เน้นแตกเลาะค่ะไม่บานนี่ก็คือเน้นเก็บไว้อย่างเดียว โอเคสวยค่อยเล่นค่อยๆไต่ไป พอแค่เสือบ่เต้นไม่บาดก็พอเนาะ เพราะว่าหากเสือเต้นไม่บาดนี่ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนาะค่ะ เพราะเขาต้องไปเก็บไม่บาดไม่ไว้นี่เขาเก็บไว้ใส่กับเสือเต้นเนาะค่ะ ไปปั๊บไม่เลยค่ะ ทีสิบบาทเนาะสิไม่ค่ะ ค่อยเล็งค่อยถูไปโอเคสำหรับเพื่อนที่บ้านที่กดติดตามนะคะเดี๋ยวนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นอกับช่องรักปันสล็อตนะคะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นอ โอเค เขาที่ไส้อ่ไม่ปกติก็คือสิบไม่ไปเรื่อยๆแล้วค่ะ จนกว่ามันจะเข่าเสือเต้นแล้วค่ะสำหรับสูตรนี้เออแล้วกบพวกไอที่บ้านในกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมอย่าลืมนะคะกลุ่มเทเลแกรมเซียนพ่อ VIP เนาะเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะคะ่ะ มีกิจกรรมเพลินกันสู้มือเลยเนาะคะ่ะโอ้โหสวยมาแล้วค่ะ ได้สมโอ้โหเล่นจนแบบเรือสามอยหัวก็เข่า สมนี่ได้หน่อยน้ำนะโอเคอีกสองสวยงาม โอเคค่ะร้อยยี่สิบคูณสิบเป็นพันสองเนาะค่อนข้างที่สีได้หน่อยอะไปค่ะปับไม่เป็นบาทนึง ลงไปเก็บไว้พี่เก้าสามสิบไม่โอ้โหเนี่ย ขอเสียของมันคือแบบนี้เนาะค่ะ นั่นก็คือหักสมุดว่า มันเข่าเสือเต้นเขาจะต้องเก็บไว้ไหมเออ โอ้โหว่าเขาคูดซิบอีกโอเคสสามิบไม่ค่ะ สภาพ สวย โอ้โห ไว้มาดิ ค่อยเข่าปันไดลองสังเกตดูไว้บ่ค่อยเข่าปันไดเนาะค่ะ โอ้โหโดนโดนสิเขาเทียเริ่มเกลือแล้วนะ ไปค่ะพับไม้สิบบาทสิบไม้ที่เก้าค่ะ โอ้โห ดอกแรกเลยมาสวย งามตะโพค่ะ มาดิ สวย อีกอันเดียว โอเค โอ้โห ได้ไว้ช่องกลาง สวยๆเลยค่ะ 2,000 บาทเนาะค่ะ รอบนี้ เออ ได้หลายกว่าสมยูเท่าไหร่นี่แปดร้อยบอกโอเคสามพันสี่ไปค่ะลงไปเก็บไม่บาท ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนาะก็การเก็บไว้ไม่บาท เพราะว่า ไม่ปกติเขาก็เก็บได้อะเอา้าเห็นบอ เนี่ยมันมักเข่าแบบซี่ละเออมันมักเข่าแบบเสือเต้นตอนไม่บานเนาะค่ะโคตรเซ็งโอ้โหบ่แตกอีก สภาพไปค่ะ 30 ไม่ค่อยเล่นไป บางเทียก็บอกให้คนอื่นใจเย็นนะแต่ว่าจะของนี่ใจเย็นว่าเป็นแล้วค่ะ มันหนหวยเป็นต้านายไหม เคโอ้โหเสือยัดเต้นกับพอยัดเต้นตอนแบบเนืือแบบหาไม่สุดท้ายกับพอนะกูวาแล้วยาวาเออ โอ้โห แบบซี่เขาเอาน้ำปากว่าสางสันเนาะค่ะ เบาปุ๊บกระสิเข่าปั๊บเลย อย่าเข่ากระเพาะสองหนึ่งศูนย์โอเคบกเข่าไปค่ะลอยหนึ่งสวยๆแล้วก็อย่าลืมนะค่ะสำหรับผู้ใดที่บ้านในกดเขากลุ่มขอมาร่วมสนุกกับเฮาได้เลยเนาะกลุมเทเลแกมเนาะโอเค โอ้โหเสียดายที่จริงมันอาจจะเป็นแบบไลฟ์อยากๆได้เนาะน่าจะได้ง่ายเลยละะหากสมมติว่าเป็นไลฟ์อยากได้อะ ไม่ค่ะโอ้โหเนี่ย บัดพอเขาเล่นสิบไม่เนี่ย ไว้เข่าดีนะ ลองสังเกตเบิ่งว่าไว้มันจะเข่าดีหรือโอ้โหเออไว้มาถ้าว่าเข่ากะอาจจะได้เล่นอีกสองรอบแล้วค่ะ เข่าให้แน่มา สวย สวยกร้อย ไม่รู้สึกว่าเสือสิเต้นไปประมาณสี่รอบแล้วนะ เออ เสือเต้นไปสี่รอบแล้วนะคะ ค่อนข้างที่จะหลายเลย สวยเดี๋ยวว่า เออโอ้โหหักไม่ได้ก้อนท้องนี่ น่าจะลงเรื่อยๆ แล้วค่ะวกไม่อีก 2,000 บาทเนาะ ได้ก้อนท้องแต่คะแนนมา เห็นไหมมาสวยโอ้โหได้ซองน้ำมาดิ เต็มแถวดิ สวยหลังทำมา อีกสามช่อง อีกสามสวยงามอีกอันเดียว ขอลองละโอ้โหเต็มแบบที่เฮ้ย 8,000 บาทว่ะเฮ้ยรอบนี้ได้ 8,000 บาทแล้วค่ะ 800คูณ10 เป็น 8,000 บาท โอเคไหลไปไหลไปฟอร์จูนไทเกอร์แล้วค่ะ เกมนี้ค่อนข้างที่สิ ปลกเพราะว่ามันเป็นเกมล่าสุดของตระกูลฟอร์จูน เออ ของปีหน้าก็น่าจะเป็นฟอร์จูนและปีดเนาะ เพราะว่าปีหน้าม่เป็นปีกระต่ายอ่ะ ปีเสือแล้วก็เป็นปีกระต่ายเนาะค่ะ มันรุ่นกันว่ามันจะเป็นหน้าตาจังไหนแต่น่าจะเป็นแบบไส้เสือแดงคือกันหมดละเพราะว่าหนูกับไส้เสือแดงงัวกับไส้เสือแดงมันเป็นแบบทีมตุจีนอะเออแต่กระนาฮักของมันอยู่ละเสือ ก็เขาก็เข้าใจเห็นเราว่าใข่เสือมันอ้วนเนี่ยเราเสือเออสวยขอไว้หลายๆก็พอ แตกเติมนี่ว่าสนใจเลย ขอเป็นไว้หลายๆก็พอเนาะค่ะเออยังดีที่ก้อนท้องติดมาน้ำมีไว้เนาะค่ะอีกเจ็ดข้างเสือยัดเต้นก็พอ โอ้โหสภาพ เบิ้งว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเท่าที่สังเกตรอบแรกสมมันบอรอบแรกสมมา แล้วกะเพราะไม่บาดสมกับม้าอีก โอ้โห เขาคุ้นสิบน้ำเสียดายว่ะรอบที่สองเป็นตะโพกเนาะค่ะ เขาคุ้นสิบ แล้วเพราะเขาไม่บาดตะโพกกับม้า เมื่อกี้สองม้าเป็นบอแล้วเนี่ยสองกับตามม้าไม่บาดอีก โอ้โหสภาพมึงก็ต้องทักกันหลายปานั้นก็ได้นะเสียเวลาเลยวะ ใกล้สิเบิร์ดแบบไอ้นี่เราอะ มันหมุนใกล้เบิดแล้วอะโอ้โหแตก บัดพ้อกูเล่นไม่สูงสูงหรือมึงบ่เข่านะ มาดีมาดีโอ้โหเออวายมาวายมาดิ เออเสือยัดเต้นกับพอเสือยัดเต้นกับพอหาไม่ถุดใช่ตีแล้วสามสองยา โอเค สอง หนึ่งศูนย์โอ้โห ลงใจไปเลยค่ะสี่ร้อย มาสีแมงเลยถ้าเป็นเข่าดีเนาะ ไม่บาดเนาะสวย โอเคยกมา มาดิ มาดิ เออไหวมา สภาพเหลือเก้าพันแล้วค่ะสิบไม่ไปเลย มาดิ โอ้โหวายมา เสือเต้นได้มา สวยสองมา วายมา โอ้โหเชี่ยโอ้โห ก้อนท้องยกแล้วก็สองเฮ้ย เฮ้ย เอาว่ะ แตกนอก โอ้โห อันนี้ก็คือหายากแล้วค่ะ เพราะว่าเฟื่อนมาก ก้อนท้องนี่มันไม่ค่อยเข่าแบบ แตกนอกกันไหนอะถ้าแตกนอกเฟื่อนมากจะเป็นสมตะโพกสอง ประมาณนี้แล้วค่ะ โอ้โหโคตรเอาซุปเปอร์เมกาวินไหลไปแล้วค่ะ ยังไหลต่ออีกโอ้โหหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทเชียกมาติล่ะเฮ็ดแค่เสาเหล็กเล็กก็แล้วกันมาอ่ะหมุนต่ออีกเบิร์ดแล้วนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทโอ้โหพอบอกว่ะมา เดี๋ยวก็ขอฝากไว้น้งแม่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้งแม่เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืม ซียนพ่อ VIP นะคะ เป็นกลุ่มเทเลแกรมเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะโอเค เดี๋ยวเจ้าไหนมือนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมือนี้ สวัสดีค่ะ